บันนะครับคือจริงๆแล้ว มันช่วงนี้เราก็เปิด AAC แล้วสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าแรงงานไทยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ระดับชัดเจนหนึ่งก็คือแรงงานที่มีฝีมือสองก็คือแรงงานไร้ฝีมือต่ากแรงงานไทยที่ไร้ฝีมือก็จะถูกแทนที่ด้วยแรงงานต่างชาติ ที่เราเห็นถ้าเราไปร้านอาหารโดยทั่วไปนะครับ จะเห็นแรงงานไร้ฝีมือส่วนใหญ่เป็น พนักงานเสิร์ฟเป็นพนักงานบริการ เป็นคนดูแลลูกค้าแรงงานนี้กลุ่มตลาดแรงงานไทยหรือนักศึกษาจบใหม่ จะไม่เข้าไปแย่งตลาดเขาแล้วก็ปล่อยให้แรงงานต่างชาติเข้ามาเซอร์วิสได้อย่างเสรีแล้วกลายเป็นอนาคตที่กำลังจะมีปัญหากับแรงงานไทย กับสถานการณ์ผู้ประกอบการไทยในกรณีที่ วันหนึ่งแรงงานต่างชาติกลับไป สู่บ้านของเขาเอง ทำให้เราขาดแรงงานที่เป็นไร้ฝีมือระดับนี้ซึ่งเด็กรุ่นใหม่จำไม่เอาเลยครับ ทีนี้อีกแรงงานอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นแรงงานที่มีฝีมือ ส่วนนี้ของคนไทยเองก็คือ ให้ความสำคัญในส่วนแรงงานนี้ทุกคนอยากเป็นแรงงานที่มีฝีมือ โดยการที่พัฒนาศักยภาพตัวเองเพิ่มขึ้น แต่ในในในตลาดแรงงานเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผมย้อนกลับไปก็คือประมาณสองสามปีที่แล้วการหาคนเข้าไปทำงานเนี่ยเราจะใช้เรื่องของ time to fill ในการที่ไปเติมคนเข้าไปในระยะเวลาที่กำหนดให้ได้ แต่ปัจจุบันมันเกิดรูปแบบใหม่ในการหางาน เนื่องจากว่าอาจจะเป็นองค์ประกอบหลักมาจากส่วนของภาวะเศรษฐกิจด้วยก็ได้ ที่เกิดขึ้นฉะนั้นภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ ผู้ประกอบการก็ยังคงประกาศและรับสมัครงานอยู่ แล้วก็ใช้เมทริกในเรื่องของ quality of hire มาใช้ ฉะนั้นเขาก็ยังรอในส่วนของผู้สมัครงานที่มีคุณภาพ พอเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นที่ทำให้ผู้สมัครงานรุ่นใหม่ต้องพัฒนาคุณภาพทั้งด้าน hard skill soft skill เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก ๆ ยิ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่า hard skill เนี่ยหาได้ง่ายเป็น เป็นส่วนที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา แต่สิ่งที่แรงงานไทยยังขาดสำหรับเด็กจบใหม่นะครับ สำหรับคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะขาดในส่วนของซอฟต์สกิล ซึ่งซอฟต์สกิลตัวนี้นี่เองเนี่ยมันจะสร้างได้ก็ต่อเมื่ออสถาบันการศึกษาให้ความสำคัญในการที่ลงไปทำในส่วนของแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยให้นักศึกษาไปศึกษาไปเรียนรู้ในประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมจริงๆ ของผู้ประกอบการ เราจะได้ซึมซับเราจะได้สร้างพัฒนาสกิลหรือว่าทักษะที่สำคัญในการทำงานเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้นะครับ สิ่งที่ขาดคือปัจจุบันก็คือเรายังขาดแรงงานที่มีคุณภาพในส่วนของแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งต้องอาศัยว่าต้องสถาบันต้องให้ความร่วมมือและพัฒนาในเรื่องของซอฟต์สกิล ของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นยิ่งเป็นยุคของ Gen Y ซึ่ง Gen Y เนี่ยเขาจะเป็น present oriented ก็คือโฟกัสอยู่กับสิ่งปัจจุบัน โดยที่ไม่วางแผนไปอนาคตไม่มี future oriented ฉะนั้นเขาจะโฟกัสในสิ่งที่เขาสนใจเท่านั้น อาจารย์ต้องต้องโฟกัสให้ถูกจุดเพื่อนนักศึกษาจะได้มองว่าเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาจะไปทำอะไร เขาจะไปร่วมงานกับภาคเอกชนทางด้านไหนเพื่อให้เกิด ศักยภาพของแรงงานประเทศไทยเนี่ยดีมากขึ้นในอนาคต ประมาณนี้ครับ ในความคิดเห็นของผมครับ ลักษณะของนักศึกษาที่ต้องการที่สถาสถาสถานประกอบการต้องการ จริง ๆ แล้วผมได้ไปทำรีเสิร์ชเรื่องนี้ ก็คือได้เก็บข้อมูลในส่วนของ ฐานข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ประกอบการของ JobBK มา ซึ่งตรงนี้มองเห็นได้ชัดนะครับ ส่วนใหญ่จะโฟกัสไปเรื่องของ soft skill ซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณ 5 ด้าน นี่สิ่งหลักๆเลยนะครับ ที่เราโฟกัส สิ่งแรกก็คือเขาต้องการวัดออกมาได้ประมาณ 5%สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการในตัวนักศึกษาอันดับแรกก็คือทักษะทางเรื่องของภาษา ทักษะภาษาเนี่ยผู้ประกอบการให้ความสนใจประมาณ 5%เนื่องจากว่า อนาคตโดยส่วนใหญ่เนี่ยการทำงานข้ามประเทศ การทำงานโดยการอาศัยแรงงานของต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น หรือผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ภาษาจึงมีความจำเป็นในการสื่อสาร จริง ๆ แล้วเบื้องต้น ผมอยากให้โฟกัสไปที่ทักษะการสื่อสารก่อน ทักษะการสื่อสารได้จึงจะไปเน้นในเรื่องของภาษาที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น อย่างภาษาหลักที่เรา มีความจำเป็นที่ต้องใช้เลยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาอังกฤษ ซึ่งหลากหลายมากสามารถใช้ได้ทั่วทุกประเทศ นี่คือทักษะหลักนะครับ ทักษะที่ 2 หรือว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการอันดับ2ก็คืออในเรื่องของการทำงานอยู่ในสถานประกอบการใด ๆก็ตาม ในระยะเวลาที่กำหนดให้ได้ อย่างที่เราทราบกันว่า Gen Y โดยส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะเป็น present oriented ก็คือโฟกัสอยู่แค่ปัจจุบัน พอเป็นปัจจุบันเสร็จ เขาจะเป็นเจนที่เขาบอกว่า life work for fun ถ้าเขา work แล้วมันไม่ฟัน คือไม่สนุก เขาจะมาคิดถึงตัวเองทันที แล้วเขาก็จะเปลี่ยนงานทันที ฉะนั้นผู้ประกอบการต้องการก็คือต้องการให้นักศึกษาหรือว่าคนที่จบใหม่เนี่ย พยายามศึกษาแล้วก็อยู่ในสถานประกอบการอย่างน้อยสักหนึ่งปี เพื่อได้เรียนรู้ได้พัฒนาสักทักษะ แล้วก็พัฒนาองค์ความรู้โดยรวมให้มันให้มันขับเคลื่อนได้ ไม่ใช่ว่าเข้ามองกรแค่1เดือน2เดือน ฉันไม่เอา ฉันก็ไปแล้ว อะไรประมาณนี้ สิ่งสิ่งที่3นะครับ ส่วนส่วนเมื่อกี้ประมาณสิเอถึงสิที่ต้องการ ส่วนที่3ที่ผู้ประกอบการต้องการก็คือเรื่องของความ มุ่งมั่นและก็ความอดทนกับเด็กสมัยใหม่ ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ทุกทุกที่เวลาผมไปที่ไหนเป็นประเด็นที่ทุกคนเห็นร่วมกัน ตั้งแต่อาจารย์ผู้ประกอบการพอพูดถึงประเด็นนี้ทุกคนจะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นทันทีเลยว่าเออทำไมเด็กสมัยใหม่เนี่ย ไม่อดทนเลย ไม่มุ่งมั่นเลยทำงานแป๊บเดียวก็ไม่ทำละอยู่ๆจะไปก็ไปแล้วก็ไม่มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่ง ซึ่งโดยโดยส่วนตัวเองเนี่ยผู้ประกอบการบอกว่าประเด็นเนี้ยต้องการประมาณ 51%นะครับ 51%มาก ทีนี้พอพอผมมาวิเคราะห์เนี่ยมาวิเคราะห์ตามเจเนอเรชันนะครับ เจเนอเรชันเองมันมาตั้งแต่เบบี้บูมมาเจเนอเรชันที่เป็น Gen X แล้วมา Gen Y ซึ่งการถ่ายทอดผ่านเจเนอเรชันมาผ่าน Gen X ในไอ้ Gen Y ในปัจจุบันเนี่ยมาจาก Gen X Gen X เกิดในสภาวะ เศรษฐกิจที่ดีมาแล้วเบบี้บูมมาสอนเจนเอ็กว่าทำอะไรก็ได้ลูกทำไปก่อน ไม่ได้สปอยอะไร ก็คือมีความสุขเสมอตัว พอมาเจน Y ซึ่งเจน X เกิดในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้น ก็มีสภาวะการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ฉะนั้นเอาความสุขตรงนี้ครับ ไปสปอยเจน Y เจน Y เลยไม่มุ่งมั่นอะไรสักด้านด้านเดียวเลย ด้วยด้วยเจน X ไปสปอยว่าพ่อแม่รุ่นเจน X ไปสปอยว่าลูกจะทำอะไรก็ได้ แต่พอเป็นแบบนั้นคือ เขาไม่ได้โฟกัสอะไรเลยสักอย่างหนึ่งทำให้แบบว่าทิศทางในการเดินของเขาเนี่ยไม่มีทิศทาง ซึ่งผู้ประกอบการต้องการมากว่า ถ้าจะทำอะไรขอให้อดทนและมุ่งมั่น ให้ทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้ ก่อนประมาณหนึ่งจึงจะแบบว่าเปลี่ยนความคิดไปทำอย่างอื่น ซึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการหรือสถานศึกษาเจอเยอะมากในลักษณะของ Gen Y ครับอยากฝาก Gen Y ในเรื่องประเด็นนี้ด้วยครับประมาณนี้ครับ